เอาสักคุมเลยนะมึงเนี่ยไม่ได้ไปก้นปึกแล้วใช่ไหมไอ้สัตว์ทีเอสพี n อ Remix เสียงผู้ชายที่ชักว่าอยู่บ้านได้เว้ Please welcome Mr. Lewin, Feed Mr. Lark, and Mr. p a n m FTDJ Mr. Song. เตอร์สอง เอาสักคุ้มเลยนะมึงเนี่ย ไม่ได้ไปก้นปึกแล้วใช่ไหมไอสัตว์ Wel- Welcome to Family ขอ SPN เสียงผู้ชาย on ที่ช the ม mix. ชักว่าวอยู่บ้านได้เว้ย Welcome โอ้ to ยมันได้อย่างนี้ DJ Song and Mr. Lewin Smoker feat. DJ Ron on the mix. Mr. Song.